เต็มคาราเบลไปดีครับอย่างสวยเลยอ่ะเพื่อนเอ้ยอะวายยังไง หมดพอดี ฟีสปินชานี้ บวกมาทั้งหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบแปด ให้คำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับคนอายุ 18 ปี ขึ้นไปควรได้รับคำแนะนำต่ำกว่า 18 ปีก็ควรได้รับคำแนะนำนะเว้ยเอาละครับผมก็กราบสวัสดีสวีดัตกันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับผมอีกครั้งนะครับ กับไอ้หำแหล่นะเพื่อนๆนะวันนี้ก็เติมเพิ่มเข้าไปอีก 400 เครดิตนะเพื่อนๆนะที่เหลือจากเมื่อวานนะครับ ผมมาวันนี้ก็จะมาเล่นเกมนี้เลยครับผมนะข่าวบอยสาวนะเพื่อนๆนะ ไปครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปอ่านกติกาทำความเข้าใจเพิ่มเติมได้นะครับ ผมผมจะเล่นเลย ผมจะไม่อธิบายอะไรแล้วนะครับผม ก็จะเบ็ดสักเอา40ก่อนแล้วกันนะเพื่อนนะปล่อยออโต้ไป 10ครั้งก่อน มาดูกัน จะเป็นอย่างไรเปิดแรก เงียบกลิบเปิดที่2ว่ายังไงอืมมาเจมา1ชุดละอืมไม่มีหมวกแถว3 เอ หายไปแถวแรก ไม่ น่าเสียดายไม่สแคตเตอร์มาหลันไม่หมวกแถวสองหายแกมึงมาเจกับเคมา มาให้ชุดเดียว แม่อืมมาคิวมา เคมาเอาเด็ดตัววายไปทีเพื่อนโอ้โห โจรไหมไม่มีโจรแถวสอง โจรเต็มช่องไปครับผมโอ้โหช็อตนี้โจรเต็มช่องไป ช็อตนี้เท่าไหร่เพื่อนๆเอ้ยเต็มคาราเบลครับผม4,800เพื่อนๆเอ้ยสุดยอด ไปอีกครั้งหนึ่งไว้ยังไงไม่ไม่ค่อยมานะ มาเนาะนานๆมาทีนะเพื่อนแต่มาทีคือเอาเรื่องเลยนะ เอาไปเพิ่มเบ็ดไปเลยเพื่อนแปดสิบไปเลยครับผม ไปออโต้ไป 30 ครับ ไปยาวๆ ยาวๆกันไปเลยเพื่อนๆแหมวันนี้เปิดหัวมาก็ถือว่าโชคดีเลยนั่นเพื่อนนะ เนี่ยบทจะเงียบก็เงียบไปเลย ไม่เข้าไม่อะไรเลยบทจะมากับมาบุ้มบั้มบุ้มบั้มมาไหมอืมโอ้มา มาบทเรามา อืมเอไม่ลง แม่สิบครั้งเพิ่งเข้ามาอันจะเอ้า โจรมาหนึ่งชุด หมวกมาไหมแม่ เงียบอีกแล้วเงียบอีกแล้วไม่เงียบสิอามาหนึ่งชุด มาอีกหนึ่งชุดโจรกับขวดเหล้าไป อย่าค้างเน็ตจ๋าเือเอมาเอาสิเอาสิหมวกมาเต็มช่องไป เรากว่าเรามาอีกเออคิวมาอีกเออเดี๋ยวตัววายด้วย ปืนอืนะจะมนี้มาอู้อีกแปดพันมันเพื่อนเออเต็มคาราเบลเต็มคาราเบลสุดยอดจริง ๆเลยหมวกไม่เข้าแถวแรกนะ ไม่ว่ายังไง ทำไมเงียบแบบนั้นเอา A กับ K มา 1 ชุดสัตว์แคตเตอร์มา 2 ตัวเพื่อนเอาโจนได้แน่นอนแล้วได้โจนแน่นอนแล้วสัตว์แคตเตอร์มาหรือเปล่าโอ้โหไม่มานะ แต่ยังได้ลุ้นเพื่อนยังได้ลุ้นอยู่ จะมามาลุ้นเรียบร้อยครับผม โอ้โห ได้ฟีดสปินเดี๋ยว จ้า เอาละเอาละมาลุ้นกัน จะแตก20,000หรือเปล่านี่อาฟีดสปินไปสิบครั้งเพื่อนว่ายังไงสตาร์ทที่คูณ8ครับผม ปืนมาหนึ่งชุดไปกับ เจ เคไหมครับผม โอ้โหสวยนะตอนนี้บวกมาหนึ่งพันครับผมไม่มา ไม่มาซาแคตเตอร์จะมาอีกหรือเปล่าจะแตกในแตกหรือเปล่า แตกไหนหรือเปล่าฟีวิ่งเลยเพื่อนเพื่อนเอ้น่าเสียดายวิ่งเลยเฉยเลยนะ มันน่าทุบไหมเพื่อนเพื่อนว่า วิ่งเลยเฉยเลยเมื่อกี้เอาอย่างเงียบอย่างนั้นสิเออมาหน่อยมาหน่อยเออนั่นแหละ อุ้ยวายหมวกมาเต็มช่องไปครับผมสวยอู้แตกหมื่นเพื่อนนช็อตนี้เต็มคาราเบลไปดีครับอย่างสวยเลยอ่ะเพื่อนๆเอ้ยอ่ะวายยังไงหมดพอดี ฟรีสับปินชานี้บวกมาทั้งหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นวันเลยรางวัลก้อนโตรับไปเลยจ้ะมาอีกสิทำไมมันเงียบอย่างนี้ล่ะ อืมมาหิวมาหน่อย มาหน่อยกวดเหล้ามาวูนสองไปเขมาอีกเออเต็มช่องไป อืมปืนมาอีก บวกมาอีกสองพันจ้าหน่อหน่อจ้าเพื่อนๆจ้าสวยหรูสวยหรูเอาเอมาอีกเคมาอีกสแคตเตอร์มาด้วยหนึ่งวายมาด้วย อืได้ปืนไปโดนนะครับผมเออต้องงี้เออหมวกมาอีกครับผมบวกมีเท่าไหร่อีก3,488เป็นมันเลยเต็มคาราเบลเลยนะ อย่างสวยเลยอย่างสวยเลยไปกันต่อครับผมอืมขวดเหล้ามาอืมอย่างสวยปืนมาอีกโอ้โหอย่างดุบนบนเฮ้ดุจังไม่มันวันนี้ดุจังเลยโอ้โหอย่างโหด อีกสองพันเอ็ดเพื่อนวันนี้มาเอาเรื่องนะวันนี้เข้าบ่อย วันนี้เข้าเยอะวันนี้แตกดีแตกดีหนักนวงหนักนวงอ้าว แล้วไปออโต้ไปอีก 10 ครั้งสุดท้ายได้ไหมนะจะเป็นสูตรที่ผมใช้อยู่ประจำนะ ผมก็คือสลับใช้ระหว่างออโต้สิบสิบสาอยู่อย่างนี้นะครับ เพื่อนๆนะลองเอาไปใช้ดูกันได้นะครับผมเอาสแกตเตอร์มาด้วย 2 แล้วเพื่อนๆว่ายังไง ว่าอย่างไงรัตนะเอาได้ปืนอยู่ทางได้ลุ้นอีกอย่างได้ลุ้นอีก รอบหนึ่งว่ายังไงมาไม่ไม่มามนะอีกสิแม่ อย่างเงียบขนาดนั้น มาหนังหูเคไม่เข้าแถวแรกคุณเพื่อนเอ้ยน่าเสียดายอีแถวสามหาอีกอืมเงียบกลิบไปเลยโอ้โหอีเบนไปท่องละตัวละตัว เฮ้ย อย่าบอกนะเงียบกลิบโอ้โหอ้าวผมพอแค่นี้ดีกว่าเพื่อนนะอ่ะไปรีหน้ากันเลยนะครับ ผม วันนี้เราบวกมาเท่าไหร่สามหมื่นสามครับผมถอนไปเลยสามหมื่นสองห้าร้อยแล้วกันนะ